ย Y E S ออกเสียงว่าอย่าง can you spell Y E S ฮะ yes Y E S ออกเสียงว่าอย่าง yes E Y E S ออกเสียงว่าอย่างฮะ E Y E S E Y E S yes อะไรนะอ๋อ yes เอาใหม่เอาใหม่ไ Y ก็เอาไหมเอาไหม Y E S ออกเสียงว่าหยัง yes E Y E S ออกเสียงว่าหยัง yes yes มันมีจริงๆอะเอาไหม Y E S yes E Y E S e y E S yes อ๋อคนเดียวกัน ถ้ามันออกเสียงเดียวกันกะเอาดีกว่า เอาใหม่ Y E S ออกเสียงว่าอย่าง e Y E S ก็ E Y E S สองประโยคใช่ไหม yes yes yes ก็หลังก็ลองเขียนดู มันออกว่า E Y E S S เอ๊ะอาเอา Y E S ก่อน Y E S yes E Y E S E Y E S เออไม่ได้แล้วพี่มาถูกไหมพี่ต้องเลี้ยวตรงไหนได้บ้าง่าเนี่ย ยังเข้าไปเรือไม่ถึงทาังไม่ถึงไหนนะครับ พี่จะไม่ได้นะอ่ะ Y E S Yes E Y E S Yes ทำไมไม่เป็น E S อ่ะ ทำไมต้องเป็น E S Y E S ก็สองคำอ่ะ เขียนดู เขียนดู เขียนดูละเขียนดูละ E Y ออออเอออันนั้นงงแล้วไม่รู้ว่าจบภาษาอังกฤษอีกต่างหาก E Y E เป็นยัง E Y E E Y E I เออใส่ S กับ E Y E S คือยัง i c เออ พี่เป็น E S ต่ะนี่ยังเป็น E S เลยอาเมื่อกี้สุดท้ายนั่น E Y E เ E Y E S E Y E S ไง Y E I อ๋อ I uh, uh. uh. Yes. Yes. E Y E S. I. Ah, so <laughs> Yeah. Yay. Yay. Yay.